ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองนะคะ โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสารรค์ที่ได้ทำขึ้นนะคะ โดยที่งานนั้นเนี่ยไม่ได้ไปลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นนะคะ ตัวอย่างของงานนะคะก็อย่างเช่น งานเขียน ดนตรี ศิลปะ แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะคะ ซึ่งงานที่สร้างสรรค์จะต้องเป็นงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองงานอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ผู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยค่ะจะได้รับความคุ้มครองงานทันทีนะคะ ที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนค่ะ สำหรับสิทธินี้นะคะ มีอายุคุ้มครองจำกัดตามกฎหมาย คือจะอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสารรค์ และก็มีอายุต่อไปเป็นเวลาอีก 50 ปีหลังจากที่ได้แสดงผลงานครั้งแรกแล้วนะคะ ผู้ใดที่ต้องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ก่อนนะคะ และในกรณีที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลนะคะมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ของตนไว้นะคะ ก็จะหมายถึงการที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลนั้นนะคะ ได้รับอนุญาตให้ถือสิทธิ์ ในงานสร้างสารรค์ของตนที่ได้ยื่นขอไว้นะคะ แล้วก็สามารถมีรายได้จากลิขสิทธิ์ดังกล่าว ในกรณีที่บุคคลอื่น มาขอซื้อลิขสิทธิ์ งานของเราไปใช้ในกิจกรรมของเขาค่ะ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ก็คือการนำงานสร้างสารรค์ของบุคคลอื่น ไปใช้โดยที่ไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานนะคะ เจ้าของผลงานเนี่ยสามารถดำเนินคดีฟ้องร้องค่าเสียหายได้ เพราะกฎหมายกำหนดว่าลิขสิทธิ์เป็นเพียงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะกระทำการใด ๆ ก็ได้